อไอเหงินไอเหงินโอ้ส้มเฮ้เฮ้เฮ้ยนี่ก็จะได้หนูว่าลงนั่นไงโอ้ย หมาสีแมมเงยหมาสีแมมเงย โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็เพิ่มหนุ่มนาเกลียนนะฮะไม่สงสัยนะครับผมทำไมพูดเสียงเบา ควนตีนเฉยไม่มีอะไรหรอกโอเค แล้ววันนี้เราอยู่ในเกม Fortune Mouse นะครับผมในค่าย BG Slot หรือ Slot PG Slot PG ล่าสุดนะครับผม ก่อนเข้าไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ให้หนุ่มนาเกลกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาที่ทุน 500 นะเดี๋ยวจะเริ่มเบ็ดกันที่ 30 เลยละกันนะครับผมโอเคคำเตือนนะผมคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมแป๊บนึงนะครับสักครู่นะครับผม ไปครับผมอ่ะมันมันมันเลวเอาเฮ้อ่า วันนี้มาที่ทุนห้าร้อยนะผม เราจะจบวันนี้เท่าไหร่ วันนี้ขอสักสองพันก็เลิกแล้วนะครับผม หรือล้วถ้ามันไปต่อได้ก็ไปต่อ แต่ตอนนี้จะหมดตูดเลยเฮ้เอาเฮ้เอาบังนี้เติมเลยครับผมคืนทุน เอามาเลยมาเลยเอาเติมเลยครับผมฮิปปี้ฮิปปี้ฮิปปี้เรียบร้อยเลิกอยากเล่นนะผมไปต่อเดี๋ยวรออะไรอ่ะโอ้โหเธอมาหลอกให้รักให้รักให้รักหลอกโดดกว่าฮะโอ้ตอนนี้กำไรมา200 บาทแล้วนะครับผม พักมือ พักมือนะผมเมื่อกี้พักมือนะ โอเค เอามันเต็ม โอ้ตอนนี้ค่อยๆต้องค่อยๆ กดนะผมไม่ไหวว่ะผมว่ามันมีสิทธิ์จะดูดนะ ถ้ามันแตกไว้ตั้งแต่ต้นเกมอย่างเงี้ยผมว่าได้แล้วคนรีบเลิกนะผม มันจะมี 2 ประเภทนะที่แบบ แตกต้นเกมมาแตกแบบเรากดยังไงต้นเกมก็ไม่เข้าแบบจะหมดตูดจะหมดตูดแบบจะหมดตูดแต่ก็ไม่หมดเนี่ย อันนี้พอรู้สึกว่าถ้ามันโอเคแล้วอะผมว่านะ ถ้าแบบต้นเกมปุ๊บกดมาปุ๊บคืนทุนมั่งขาดหมดมั่งอะไรเงี้ยก็รอใส่เบ็ดหนักเลยนะผมตอนนี้ผมก็หมุนๆไปก่อนดูเชิงเขาเรียกว่าดูเชิง นะผมดูผมดูซึ้งก่อนเห็นไหม ตอนนี้มันจะดูดเราไปก่อนเรื่อยๆเดี๋ยวหลังๆแล้วจ่ายเรามานะครับผมอ่าพอจ่ายเรามาเราควรรีบเลิกนะเราควรใส่เบ็ดหนักให้ถึงเป้านะครับผมอ่าดูดูทรงเกมมาด้วยนะ ผมไม่ไม่ใช่จะยัดก็ยัดนะครับผมโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วกดยังไงก็คืนทุนไม่คืนทุนก็ขาดนะครับผมก็ว่ามันจะเป็นอย่างนี้สักช่วงหนึ่งนะ แล้วมันจะแล้วมันจะตุ้มมาให้เราแล้วเราก็เลิกนะครับผมไม่โดด ทัวร์ไม่โดดไม่ได้แหลกไอเวนเถาโอ้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาสี่โมงเอ้ยสี่โมงบ่ายสองห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับผม โอ้โหเพิ่งตื่นนอนแล้วลุกขึ้นมาเล่นเลยหาตังไปกินข้าวหาตังไปกินข้าวโอ้กดไปกดมาคืนทุนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะ้วผม เอาบางนี่เต็มเลยครับผม โอ้คนบ้งนั้นกูขอร้องละกูขอร้องละเอาบังนี่เต็มเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอาเล่นอยู่นะทำเล่นไปเอาบังนี่เต็มเลยครับผมเออเอามาแล้วมาแล้วโอ้ว้า าดช่องเดียวนั่งหมดความหวังนั่งน้ำตารินข้าวปลาไม่ดีเอาบังนี่เติมเอาผ่านแล้ววะกำไรแล้ว เลิกเลยดีไหมทุกคนกำไรแล้วนะกำไรห้าร้อยเนี่ยควรเลิกแล้วนะครับผมเท่าตัวแล้วสุดยอดเอาบังนี่เติมเลยครับผมฮิปปี้ กินเล็กกินน้อยว่ะตอดเล็กตอดน้อย ตัวแพงไม่ค่อยออกเลยนะ ผมออกทีเดียวแล้วมันก็เปิดไหนแล้วก็ไม่รู้เปิดเลย เอาห้วยห้วยป้าขวดนี่แม่โอ้ ตายหาทุกคน ตายหาแล้วครับผมโอ้ เฮ้ยโดนโดดโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วมานแล้วมานแล้วมานแล้วเฮ้ยเอาเอาเอาเอาเอาโอ้ยบังนี่มาเติมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เออนั่นแหละพี่อไอ้เงินไอ้เงินโอ้ส้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ก็จะได้แต่ว่าลงนั่นไงโอ้ยหมาสีแมมเงย มาสีเมมเงยห้าขวบไปเลยโอ้โห ตอนนี้ดอกใหญ่ไม่โผล่เลยนะผม โอ้ยขอสองพันไม่ได้เลยเบื่อกำไรห้าร้อยเงาพี่ยันขอเด้อขอร้องละ ว้ายงัดฟันไม่ออกมาเลย หนูเวนอันนี้ดอกใหญ่ไม่โผล่เลยนะครับผม ว้ายว้ายว้าย สวยสวยงามเหลือเกิน โอ้ ตายหาพระเจ้า พระเจ้า พระเจ้าช่วยลูกด้วยพระเจ้า Jesus โอ้โหกดไปกดมาจะคืนทุนของคุณผู้ชมเฮ้ยโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมันแล้วมันแล้วมันแล้วเออ เกมหนูนี่มันยังดีนะ อุ้ยเอาปังเติมเลยกระโผมว้าวยิปปยิปปยิปปีมันแล้วมันแล้วมันแล้วเกมหนูนี่มันยังดีนะแบบเวลาแบบมันไม่ตรงรายจ่ายแบบเวลาฟีเจอร์เข้าฟีเจอร์มันอะ มันก็จะเปลี่ยนได้เลยแต่เกมวัวคือมีสิทธิ์โดนแบบอันเดียวอะเอาสเป์ไม่แกเวนเฮ้ยอย่าลืงเลิกดิรออะไรอะเลิกครับผมเลิกเลยสองพันแล้วนะเลิกครับผม โอเค ใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์ให้เนมนะเกลียกันด้วยนะครับผม และใครที่ยังไม่กดกระดิ่งกดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ